เห็นน้ำตามาที่สุด สุดท้ายก็หายจะหลุดอู้ตอนเราจะพูดคำว่าลาฉันเข้าใจหมดแล้ว เพียงเธอไม่เห็นน้ำตารั้งจนเจ็บสุดท้ายได้มากกว่าเข็ดอู้ตอนเราจะพูดคำว่าลาฉันเข้าใจหมดแล้ว เพียงเธอไม่เห็นน้ำตา แก่ใจของเธอ แต่เธอไม่บอกซิปออนเดอะวีแกช้ำอยู่ตลอด ขอโทษเรื่องราวเหล่านั้น วันที่ฉันไม่ได้กอดรู้ตัวอยู่สุดท้ายก็รังไม่อยู่อู้ก่อนเธอจะพูดคำว่าลาฉันเข้าใจหมดแล้วเพียงเธอไม่เห็นน้ำตารักที่สุดสุดท้ายก็หายจะหลุดอู้ก่อนเธอจะพูดคำว่าลาฉันเข้าใจหมดแล้วเพียงเธอไม่เห็นน้ำตา ฉันเข้าใจหมดแล้วเพียงเธอไม่เห็นน้ำตารู้แก่ใจว่าเธอจากไป รู้แก่ใจฉันต้องทำใจ ให้เธอไปเลยเป็นคนที่สุดท้าย Oh oh oh broken my heart you make me cry รู้ตัวอยู่ สุดท้ายก็รังไม่ ธอไม่เห็นน้ำตารักที่สุด สุดท้ายก็หายจะหลุดอู้ก่อนเธอจะพูดคำว่าลาฉันเข้าใจหมดแล้วเพียงเธอไม่เห็นน้ำตาทำจนเจ็บ สุดท้ายได้มากกว่าเก็บอู้ก่อนเธอจะพูดคำว่าลาฉันเข้าใจหมดแล้วเพียงเธอไม่เห็นน้ำตาไม่แก่ใจว่าเธอจากไป ฉันต้องทำใจ